เจปันปันปันสล็อตเนาะค่ะ โอเค มันบอกให้เอามาร้องเบิงร้องเบิงร้องจะบูสิร้องไหนแล้วสวย ปักเข่าไม่บาดมันเป็นโกคก็อย่างหึโอเค40บาทค่ะไม่กาวินแตกค่อยเล่นไปยาเต้นไม่บาดกระเพาะเสือบ่เอาไม่บาดซื้อเลขกับบ่ถือ เล่นสล็อตกับบ่เข่ามาสีแมมเลย สวย เก็บไว้ค่ะ ขอไว้หลาย ๆกระเพาะไม่บาดเบาอย่างหลายเละไม่ต้องแตกหลายเละก็ได้ ขอแค่ไว้หลาย ๆกระเพาะเนาะค่ะ โอเค ไป ขออนุญาตปรับไม่แล้วค่ะ เป็น 40 บาทเนาะ มาหนึ่งพันใส่สี่สิบาทเนาะค่ะ ใส่สิบไม่เล่นสิบไม่ไปเรื่อย ๆ เนาะ หลังจากที่เขาเก็บไว้แล้ว เออ พอเขาเล่น เออเราเสือมันเต้น เขาค่อยปรับลงมาไม่บาดคือเก่าเนาะค่ะ หากบอลลงเออหากบ่ได้เสือเต้นก็ไม่ต้องปรับลงเนาะ โอเค ค่อยๆเลยค่อยๆไต่ไปสำหรับผู้ใดที่ว่าในกดเขาคุมเทเลแกรมเอ้าสวยงามสมมาค่ะ โอเค สวยสามอันแล้วอ้าวมาอีกสองอัน อีกสองอัน โอ้โหมาว่ะเข้าว่ะรอบนี้ มา คุณสิบแล้วค่ะ โอเค เดนูนัก็ขอฝากกลุ่มเทเลแกรมไว้น้ำแน่แล้วค่ะเซียนพ่อ VIP เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะโอเคพันเจ็ดเดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่เป็นไม่บาทเนาะค่ะ ลงไปเก็บไว้คือเก่าเนาะสลับกันแบบซี่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะ จนกว่าเสือสิเป็นอ่ะสามสิบไม้ โอเคแล้วก็ยกมือใส่หัว อย่าให้มันมาไม่บาดเสือเต้นมาสีแมงเลยเมื่อวานนี่มาตั้งสองรอบโอเค เออ เออ โอ้โหบ่เขา สภาพเฮ้ย นแล้วเขาสิเป็นรุ่นใี่มันเข่าเห็นอย่างวะอันนี้ไม่บาดได้นี่โอ้โห สมองไปหมดแล้ว เมื่อกี้ก็คือรุ่นใี่มันเข่าแล้วนะสามสองหนึ่งเฮ้ย เบา สวย โอเค มาหมดแล้ว ปรับไปต่อกันเลยเนาะค่ะพันเจ็ดวันีิใส่ซี่ีบบาทก้อนก็แล้วกัน เออ เอาอีหลีนะเมื่อกี้หนูนะลืมว่าหนูนะไส้ไม่บาดไปรุ่นให้มันเข่าเฉยเออมาแน่โอ้เออ สมมาเด่นซิปไม่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะ จนกว่าเสือจะเต้น สวยลันละมาโอ้โหได้ถุงว่ะรุ่นยากเนาะค่ะได้ถุง สวย เอ้ยอีกอันเดียว มีโอกาสว่ะโอ้โห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 ปรับไม่เป็นไม่บาทด้วยสามสิบครั้งบ่เล่นกับสิเครียดให้กูอีกละสวยเอ้ยหาพัน เออ เออ เอออย่าเต้นกับพอ เออ มาดิ ไว้ได้หลาย ขอไว้มามาเลย เออบอมาเลย โอ้โห ยา สวย โอ้โหไว้กับพวกเขาไว้พวกเขาเลยค่ะ เออไว้มาโอ้โห โอ้โห เออไว้มา ขอไว้หลายๆบ่ได้บอกไม่บาดเนี่ยบัดพ่อเล่นไม่บาดดีไว้ไม่ค่อยเข่าเลยนะสองร้อยค่ะ ไปหาพันไส้สองร้อยเนาะสิบไม่ค่ะ สวย เออ บัดเข่าไม่สองร้อย โอเค ไว้มาโอ้โหโอ้โหเออ โอ้โหเป็นอย่างไว้ คือมาต่อกันอีกจะสองช่องว่าบางหันหนาจะได้คูณสิบเลยนะ ไป เล่นให้มันเบิดน่าจะสิบไม่สุดท้ายแล้วฮะพ่อเขาสวยเออได้ก้อน เอ้ยบอแมงก่อนท้องนี่เป็นยก สมอง แห้งนอนหรึอแห้งสี่สมองเสื่อมเนาะค่ะ พยายามนอนไว้ๆกันเนาะ โอเค นอนดึกติดต่อกันหลายๆ เนี่ย รู้สึกว่าแบบ คิดอย่างว่าค่อยออก อ่ะตะโพกมาอีกตะโพกม้าต้องเข่าแล้วล่ะ ต้องเข่าคู่สิบแล้วล่ะ สวย อ่ะดิ โอ้ว่าเข่าอ่ะโอ้เสียดายไป ปรับเป็นไม่บาดทุกเกาแล้วค่ะเขาสิบอกอะไรอาวนกับมันเออเพราะว่ามันต้องมาให้เขาแหละ มันต้องมาแน่ล่ะเขามีทางที่มันติดทอดถิ่นเขาไปได้เลย สวย เออ เก็บไปอย่าให้มันเข่าเสือเต้นก็พอถ้ามันเข่าเสือเต้น โอ้โหเชี่ยอย่างวะเนี่ยโอ้โห โอ้โหเบื้องออกมันเอาไว้เข้าไป เออ บัดย้ำนี่มึงเข่าคูณสิบนะ บัดเมื่อกี้มึงคือบ่เข่าคูณสิบให้เอเอี่ยงวะเนี่ยโอ้สามสิบบาทไป เก็บไม่ค่ะ เก็บไม่เออ เออ เออ โอ้ยาวาเออ เสียดายอะเอาอิรลีนะก็คือเสียดายถ้าสมมติว่าไม่ไปเข่าตอนเขาใส่ไม่สองรอยนะสุดเพลีย ออนเพียเออเอออีกเก้าค่ะอย่าเข่าเนอะขอลองละอย่าเข่าก็พอหกห้าสี่สามสองเออหนึ่ง ูนย์โอเค บ่เขาเอ้ย ไป ขออนุญาตปรับไปเป็นสองร้อยคือเจ้าแล้วค่ะ เนี่ย ปรับเป็นสองร้อยแล้ว มึงก็เข่าไอ้กูได้เถอะ ขอร้องล่ะ เออ เออ เออ ก่อนทองมา ก่อนทองมาเนาะค่ะ สี่พัน โอเคแปดพันแล้วตอนนี้ ่เข่าว่ะแต่เพราะไส่ไม่สองร้อยมันบ่เข่าว่ะแต่เพราะไส่ไม่บาดมันคือม้าไงแท้มาเร็วม้าไงแถมเข่าคุ้นสิบอีกเสียงไหนกูวะเสียงไหนโอ้ยเออตะโพกม้าได้เข่าสูสวย เดี๋ยวซ้อมเลนแล้ว หามันเข่าคุ้นสิบนะหาว่าเข่าเลนต่อ เอออีกอันเดียว โอเค สวยงามโอ้โหขอบคุณหลยมา โอเคเดี๋ยวนูนักอะเอาซ้มนี้ก็แล้วกันเนาะคะ่ะ เดี๋ยวก็ขอฝากไว้อีกครั้งนึงก็แล้วกัน กับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชินชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแล้วนะคะเราก็อย่าลืมเซียนพ่อม VIP เป็นกลุ่มเทเลแกรมที่เขามีกิจกรรมให้เล่นกัน มากมายเนาะคะ่ะ เขามาร่วมสนุกกับเขาได้โอเคบวกมันหนึ่งหมื่นบาทเนาะคะ่ะ เป็นเท่าไหร่วะ